ินาซังคนิจิวะ สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับบทสนทนาทั่วไปในภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ มาเริ่มกันที่คำทักทายทั่วไปกันก่อนค่ะคำแรกนะคะ สวัสดีตอนเช้า ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า โอไฮโอโกไซมัส โอไฮโอโกไซมัส คือสวัสดีตอนเช้า จะเป็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่เจอกันไปจนถึงก่อนเที่ยงนะคะ ต่อมานะคะ สวัสดีตอนกลางวันคอนิจิวะ คอนิชิวะสำหรับคอนิชิวะอันนี้นะคะสามารถใช้สวัสดีแบบทั่วๆ ไปก็ได้นะคะ ถ้าเราไม่รู้เวลาที่ชัดเจน ไม่ต้องใช้เฉพาะตอนกลางวันอย่างเดียวก็ได้ค่ะ ถัดมานะคะหลังจากพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะ คนญี่ปุ่นจะทักกันว่าคมบังวะคมบังวะหมายถึงสวัสดีตอนเย็นค่ะ ทีนี้ถ้าเราจะเข้านอนนะคะ บอกลาตีสวัสดนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโอยาสึมินาไซ โอยาสมินาไซแปลว่า ลาติสวัสดหรือจะพูดสั้นๆว่าโอยาสมิโอยาสมิก็ได้ค่ะ ต่อมานะคะ ถ้าจะบอกลาในภาษาญี่ปุ่นนะคะ คำว่า ลาก่อน จะใช้คำว่าไซโอนาระไซโอนาระแปลว่า ลาก่อนค่ะ ถ้าอยากจะบอกว่าเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ ก็สามารถพูดได้ว่ามาตะอัชตะมาตะอัชตะแปลว่าเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ต่อมานะคะ เวลาบอกลา ถ้าเราจะบอกให้เพื่อนของเราเนี่ย กลับบ้านดีๆระวังตัวด้วยนะคะ สามารถพูดได้ว่า気をつけて帰ってください気をつけて帰ってくださいแปลว่าระวังตัวด้วย กลับบ้านดีๆนะสำหรับการเจอใครครั้งแรกนะคะ การทักทายกับคนที่เจอครั้งแรก เราต้องการพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าฮัจิเมมาสเตะฮัจิเมมาสเตะ แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะ ส่วนการพูดว่ายินดีต้อนรับนะคะ ในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโยโคโซโยโคโซแปลว่า ยินดีต้อนรับค่ะ ต่อไปนะคะ ถ้าเราอยากจะพูดว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ในภาษาญี่ปุ่น สำหรับคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ชินกับธรรมเนียมนี้เท่าไหร่นะคะ เราอาจจะไม่มีการพูดแบบนี้กันแต่ว่าสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ย เวลาที่ทำความรู้จักกันครั้งแรก เขามักจะพูดว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า โย r o ชิกุโอ n e กา i shimasu y ร r o s h i k u น n e g a ิ s h i แปลว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ ถัดมาค่ะเป็นอีกประโยคนึงที่คนญี่ปุ่นนะคะ นิยมพูดมาก ๆ ในสถานที่ทำงานนะคะ หลังจากเลิกงานแล้วเขาก็จะบอกเพื่อนร่วมงานของเขาว่าโอสกาเดซามาเดสโอสกาเดซามาเดสแปลว่า ขอบคุณที่ทำงานหนักสำหรับวันนี้นะคะ หรือบางทีเนี่ยหลังจากที่เราเรียนหนังสือเสร็จแล้วนะคะ อาจารย์ก็อาจจะพูดกับเราได้ว่าโอสการ์เดซามาเดสโอสการ์เดซามาเดสก็คือขอบคุณสำหรับการเรียนที่หนักหน่วงวันนี้นะคะ ต่อไปนะคะคำว่าขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นนะคะ จะมีแบบว่าพูดแบบสุภาพนะคะ เขาจะพูดว่า อาริกาโตโกไซมัส อาริกาโตโกไซมัส แปลว่า ขอบคุณนะคะ จะเป็นการขอบคุณแบบสุภาพมากๆนะคะ ถัดมาถ้าเราอยากจะขอบคุณเพื่อนนะคะ เราอาจจะพูดแค่ว่าอาริกาโต อาริกาโต แปลว่าขอบคุณเหมือนกันค่ะ ถัดมานะคะคำว่าขอโทษในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะมีทั้งขอโทษแบบ sorry นะคะ เราก็จะพูดว่าซึมิมาเซนซึมิมาเซนนะคะ คือขอโทษ แต่ว่าถ้าเราจะอยากบอกว่า excuse me นะคะ ขอโทษแบบขออนุญาต นะคะ ก็จะใช้คำว่าชิตซึเดชิมัสชิตซึเดชิมัสแปลว่า ขอโทษ ค่ะ ต่อมานะคะถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่า ขอบคุณเราแล้วเราอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะ จะใช้คำว่า โดยตาชิมาสเตะโดยตาชิมาสเตะไม่เป็นไรสำหรับกรณีที่มีคนขอบคุณมานะคะ ต่อมาถ้าเกิดว่ามีคนขอโทษเราแล้วเราอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะ ก็จะใช้คำว่า ไดโจบุเดส ไดโจบุเดสแปลว่าไม่เป็นไรค่ะ ต่อไปนะคะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาบ้านเรานะคะ เราอยากจะบอกเขาว่าเชิญเลยนะคะ ก็ใช้คำว่า โดโซโดโซแปลว่าเชิญเลยค่ะ และอยากจะบอกเขาต่ออีกว่า ไม่ต้องเกรงใจนะ ก็สามารถพูดได้ว่าเอ็นเร์ชินายเดกุดาไซเอ็นเร์ชินายเดกุดาไซแปลว่า ไม่ต้องเกรงใจค่ะ ต่อไปจะเป็นประโยคถามตอบทั่วๆไปนะคะ อย่างเช่น เราอยากจะถามคนอื่นว่า คุณชื่ออะไร ก็จะถามได้ว่าโอนามาเอวะ นันเดสกะ โอนามะเอวะนันเดสกะคุณชื่ออะไร ถ้าจะตอบว่าเราชื่อ A นะคะ ก็พูดได้เลยว่า A des พูดชื่อของเรานะคะ แล้วก็ตามด้วย des ได้เลยค่ะ ต่อมานะคะ ถ้าอยากจะถามว่าอายุเท่าไหร่นะคะ อายุเท่าไหร่สามารถถามได้ว่า นันไซเดสกะนันไซเดสกะ และว่าอายุเท่าไหร่ ถ้าอยากจะถามแบบสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ สามารถถามได้ว่าโอิคุซึเดสกะโอิคุซึเดสกะแปลว่าอายุเท่าไหร่ค่ะ ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราอายุ 25 นะคะ ก็สามารถพูดได้ว่า25ูโกไซเดส ก็คือ 25 บวกด้วยคำว่า ไซ ที่แปลว่า อายุนะคะ ต่อไปนะคะ ประโยคเอาตัวรอดในภาษาญี่ปุ่นนะคะ อยากถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหน สามารถถามได้ว่าโトイレはどこですかトイレはどこですかห้องน้ำอยู่ที่ไหน ถ้าเราจะเป็นคนตอบเขาว่า อยู่ทางนั้นค่ะอโซโกเดส อาโซโกเดสอยู่ทางนั้นค่ะ ต่อไปถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาสื่อสารกับคนญี่ปุ่นไม่รู้เรื่อง อยากจะถามเขาว่า คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเอโกะเดคิมัสกะเอโกะเดคิมัสกะคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม ถ้าจะตอบว่าได้นะคะ ก็จะพูดว่าให้เดคิมัสให้เดคิมัสแปลว่าพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะ ส่วนถ้าจะตอบว่าไม่ได้นะคะ ก็จะพูดว่าอีเยเดคิมาเซนอีเยเดคิมาเซนแปลว่า ไม่ได้ ถัดมานะคะ ถ้าจะถามว่า อันนี้ ราคาเท่าไหร่นะคะ ก็สามารถพูดได้ว่าこれはいくらですかこれはいくらですかอันนี้ราคาเท่าไหร่ สมมุติว่าเราจะตอบว่า1,000เยนก็สามารถพูดได้ว่าเซนเอนเดส เซนเอนเดสแปลว่า ราคา 1,000 เยนค่ะ อย่าลืมนำคำศัพท์กลับไปฝึกฝนทบทวนกันด้วยนะคะมินาซัง โอสการ์เดซามาเดส